ต่อไปเราจะมาทำการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติกันนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้จักกันก่อนว่าการมัดย้อมนั้นคืออะไรครับ มัดย้อมคือการทำให้ผ้าเกิดรอยต่างๆ โดยใช้เทคนิคการทำลวดลายโดยการมัด การพับ การเย็บ และการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการ การทำผ้ามัดย้อมอาจเริ่มเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของคนในสมัยโบราณ โดยนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่า อาจมีแนวความคิดมาจากการฟอกสีออก ด้วยแสงอาทิตย์โดยบังเอิญ ซึ่งหลักฐานความรู้ที่พอจะเชื่อถือได้ แสดงให้เห็นว่าประเทศในยุคแรกๆ ที่มีการมัดย้อมผ้าคือ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และแอฟริกา ที่มีความคุ้นเคยกับเทคนิคการใช้สีย้อมที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ในประเทศอินเดีย ผ้ามัดย้อมเป็นที่รู้จักกันในชนบทสมัยก่อน ซึ่งพบหลักฐานจากเศษผ้าเมื่อ 5,000 ปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้และประสบการณ์ในการใช้สีย้อม เช่น สาหรีเป็นต้น การมัดย้อมนั้นจะมีหลายรูปแบบและเทคนิคความสวยงามที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ช่วงเวลาในการค้นพบ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบในการทำมัดย้อม แม้สิ่งที่เหมือนกันของผ้ามัดย้อมในทุกชนชาติ และทุก ๆ วัฒนธรรมนั้น ก็คือ การพยายามพัฒนา และสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆ ให้สวยงามและเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต ชนิดของผ้าที่นิยมนำมามัดย้อมคือ ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้ากันชง และผ้าไหม เพราะเป็นใยธรรมชาติ ซึ่งสามารถย้อมสีออกมาได้ดีและตรงเกือบทุกสี ค่ะสำหรับการทำลวดลายผ้ามัดย้อมนะคะ เราก็จะมีพื้นฐานง่ายๆ อยู่4อย่างด้วยกันเลย อย่างแรกก็คือการพับแล้วก็มัดนะคะ พับในที่นี้ก็คือการนำวัสดุที่เราต้องการจะย้อมเนี่ยมาพับเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมทบซ้อนกันไปมานะคะ หลังจากนั้นเราก็นำยางรัดของหรือว่าเชือกเนี่ยค่ะ มามัดของที่เราพับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาของสิ่งนั้นนะคะ ไปย้อมผ้าก็จะเกิดลวดลายที่แปลกตาขึ้นมานะคะสิ่งสีที่อยู่ด้านนอกของกรอบผ้าก็จะมีความเข้มมากกว่าสีที่อยู่ด้านในนะคะ สำหรับพื้นฐานขั้นที่2นะคะก็คือการห่อแล้วมัดค่ะ เราจะนำผ้าเช็ดหน้าไปห่อวัสดุที่เราต้องการ แล้วค่อยใช้หนังยางหรือเชือกนะคะ มัดเพื่อสร้างลวดลายค่ะ โดยตัวที่วัตถุดิบที่เราจะนำไปห่อนี้ก็คือ อาจจะเป็นก้อนหินที่มีรูปทรงแปลกๆขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะ เราใช้หนังยางเนี่ยมัดวนไปมาค่ะ ซึ่งจะเป็นวิธีการสร้างลวดลายที่มีความแปลกตาค่ะ สำหรับพื้นฐานขั้นที่3นะคะนั่นก็คือการขยำแล้วมัดค่ะ เรียกว่าเป็นการสร้างลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นอิสระในไปในตัวนะคะ ซึ่งไม่ว่าเราจะขยำแล้วก็มัดกี่ครั้งเนี่ยลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีความเหมือนกันเลยสักครั้งค่ะ สำหรับพื้นฐานในการสร้างลวดลายขั้นสุดท้ายก็คือการพับแล้วหนีบนะคะ การพับแล้วหนีบก็เช่นเดิมเลยก็คือ เราพับอาจจะพับผ้าเช่นหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือว่าสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นเราก็ใช้วัวสดุอย่างเช่นตัวหนีบผ้าหรือว่าไม้ไอศครีมนะคะมาหนีบเพื่อสร้างลวดลายค่ะ ซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะมีความมีลักษณะเป็นกราฟิกนะคะ อย่างเช่นจะเป็นลายดาว หรือว่าลายดอกไม้ที่เกิดจากไม้หนีบผ้าค่ะ เมื่อเราได้ผ้าที่ทำการมัดทีนี้มาถึงการย้อมด้วยสีธรรมชาติที่เราได้เตรียมไว้แล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 3 สี คือสีเขียวจากใบหูกวาง สีน้ำตาลแดงจากเปลือกประดู และสีน้ำตาลอ่อนจากโคลนวิธีการย้อมจากใบหูกวางและเปลือกประดูจะทำเหมือนกันคือ ใช้น้ำย้อมที่ยังร้อนในอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพราะเป็นระดับที่โมเลกุลของสี จะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้ดีที่สุด และมีผลต่อความสดและความคงทนของสีด้วยนะครับนำผ้าที่ผูกลายเสร็จแล้วใส่ลงไป ในหม้อต้มสี กลับด้านผ้าและคนตลอด เพื่อให้ผ้าดูด สีสม่ำเสมอ กัน ทั้งผืน คอยสังเกตสีที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ถ้าพอใจหรือว่าเหมาะสมแล้วจึงนำออกมาวางให้เย็นก่อนประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำแล้วค่อยเอาลงมาขยี้เบาๆ ในน้ำตัวทำปฏิกิริยา เพื่อทำให้เกิดสีใหม่ เช่น น้ำสนิม น้ำสารส้ม น้ำปูนใส น้ำด่างขี้เถ้า โดยในขณะที่แช่ผ้าในตัวทำปฏิกิริยาแต่ละชนิด ให้สังเกตถึงความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของสีของแต่ละชนิดไว้ด้วย เพราะแต่ละตัวจะให้สีที่แตกต่างกัน ถ้าพอใจแล้วให้แกะลายออกแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง หรือถ้ายังไม่พอใจในสีที่ปรากฏ ให้นำไปล้างน้ำสะอาด แล้วนำกลับไปย้อมกับตัวทำปฏิกิริยาชนิดอื่นๆอีก แต่มีข้อควรระวังคือ ในระหว่างที่นำผ้าเปลี่ยนตัวทำปฏิกิริยาให้ล้างน้ำเปล่าก่อน เพื่อไม่ให้ผสมกัน หรือถ้าไม่พอใจอีก อาจนำไปต้มกับเปลือกไม้อีกครั้ง เพื่อย้อมใหม่จนเป็นที่พอใจ แล้วแก้ผ้าที่มัดไว้นำไปตากแดดให้แห้ง